ชอบก็จัดประหยัดทำไมเนี่ยเวทแท้งามไส้ไป เ0็ดบาทหอย่างเดียวเ่หัวอย่างเดียวใช่ใช่ถ้าเป็นชุดนี้นี่คือทันหลวงพ่อหมดเลย อันนี้ 8 บาทครับพี่น้อันนี้ เสียงนะสองหมื่นกว่าบาทเหมือนกัน ทันหลวงพ่อเนาะ ห้าเก้าเนาะหนักแปดบาทเถอะถามจริงแค่สองหมื่นกว่านะเว้ยคิดหนักเลยเนี่ยหายากนะไอ้รู้แต่สองบาทก็สี่บาทไอ้หายากก็เข้าใจ จะได้ตังค์มาทั้งสองหมื่นสองอะไรนะเคยได้ยินอ่ะ ชอบก็จัด จะประหยัดทำไมเนี่ยเจ๊แท้ งามไส้ เจ๊ฉายา อยากได้ก็จัด จะประหยัดทำไมกำลังขอพรก็รวยนเช้าไม่ค่อยมีคนนี่ทำบุญหน่อยปะอหยอดไปยี่สิบ วันนี้วันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์เหรอวันอาทิตย์น้อยหน่อยถัดไปวันจันทร์นี้ต้องหนักๆหน่อยวันเกิดวันเกิดวันเกิดนักหนักหน่อย่หยอดนะยี่สิบเนี่ยมาเป็นร้อยนะไม่ใช่กลับบ้านนะวันอังคารมาเกิดลูกอ่าวันอังคารมาเกิดลูกอ่าจัดไปจัไม่หยอดแล้วเหรอหยอดแล้วเขาวันศุกร์หน่อยศุกร์ันเกิดมี วันนี้วันจองทองคำแล้วนะแตคนไม่ค่อเยอะเท่าไหร่จุดจุดเช่าพระ นี่เขาบอกว่าเปิดบูชาเนี่ยยี่สิบเปิดบูชานี่ถโอ้สวอันนั้นแปดบาทเส้นแรกนะถูกอันนี้ใช่จ้ะมีกี่แสนเจ็ดแสนไปอันนั้นคือหัวทองคำสายทองคำเลยค่ะเฮียได้เลย อันนี้พระพุทธคุณดีมาก เพราะท่านยังแข็งแรงอยู่ค่ะ คือโคตรรวยเขาบอกไอ้นี้ใส่ติ๊กโคตรมีลำลำนำเบอร์ให้ทุกเส้นแล้วมีใบรับรองให้ ร้านหนูมาอยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วการันตีได้เลยว่าของเราแท้แน่นอน ถ้าว่าปลอมว่าไม่ใช่พามาเลยคืนตังค์ให้ทุกตาททุกสตางค์คือไซส์มาตรฐานของผู้ชาย สวยมาก สวยมากสมกับที่อยากได้นะแปดบาทเลยเหรอ